กลุ่มคนที่ลักลอบเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต เป้าหมายของการก่ออาชญากรรม โดยแฮกเกอร์หรือนักเจาะระบบ จะทำการถอดรหัสผ่านแล้วก็เข้าไปก่อกวนทำลาย หรือเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูล ให้ระบบเกิดความเสียหาย ก็อย่างเช่น การขโมยเงิน รายชื่อลูกค้า ข้อมูลส่วนบุคคล หมายเลขบัตรเครดิต เป็นต้นนะคะ ซึ่งกลุ่มคนที่ลักลอบเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะ ก็จะสามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุ่มด้วยกันค่ะ ดังนี้นะคะ กลุ่มแรกนะคะก็คือ Skip Kitty ค่ะ คนกลุ่มนี้นะคะ ส่วนใหญ่จะทำการแฮกพาสเวิร์ดค่ะ หรือว่าปลอมแปลงการแสดงผลข้อมูลนะคะ ในหน้าเว็บ เป็นกลุ่มคนที่ไม่จำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับการแฮกมาก ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มเด็กหรือว่านักศึกษาที่เพิ่งจบใหม่ โดยคนกลุ่มนี้จะมีความต้องการที่อยากรู้อยากเห็นอยากทดลอง สามารถใช้สคริปต์ หรือโปรแกรมสำเร็จรูป หรือวิธีการแฮ็กที่มีเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต ส่วนใหญ่จะเป็นการกระทำเพื่อก่อกวนผู้อื่นเท่านั้นสำหรับอีกกลุ่มหนึ่งนะคะ เราเรียกว่าแฮกเกอร์ค่ะ คนกลุ่มนี้นะคะจะเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถในระบบคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี และต้องการทดสอบความสามารถของตนเอง ด้วยการเจาะผ่านระบบรักษาความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ได้ โดยไม่มีความประสงค์ร้ายหรือแสวงหาผลประโยชน์ใดๆ สำหรับแฮกเกอร์นะคะ เราก็จะสามารถแบ่งเป็นประเภทย่อยๆ ได้ดังนี้ค่ะไว t e แฮกก็คือผู้เชี่ยวชาญในการเจาะระบบ เพื่อหาช่องโหว่ในระบบที่ใช้ในการป้องกัน คนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ทำงานในบริษัทที่ปรึกษาด้านความมั่นคงปลอดภัย หรือบริษัทผู้ผลิตซอฟต์แวร์ค่ะ แฮกเกอร์อีกประเภทนะคะก็คือ Black Hat เป็นผู้มีความสามารถสูง จะเป็นคนเขียนโปรแกรม เพื่อแคลกรหัสผ่าน มีจุดมุ่งหมายในการแฮ็กเพื่อทำให้ระบบปั่นป่วน หรือต้องการเป็นผู้ควบคุมเพื่อก่ออาชญากรรมอื่นๆ ค่ะ และแฮกเกอร์กลุ่มสุดท้ายนะคะ เราจะเรียกว่า Grey Hat ค่ะ เป็นกลุ่มแฮกเกอร์ที่ทำงาน 2 ด้าน คือมีการลักลอบเจาะระบบ เพื่อความสนุกสนาน แต่ก็ทำการเตือนให้ผู้ดูแลระบบป้องกันระบบเช่นกัน และกลุ่มคนที่ลักลอบเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตอีกกลุ่มหนึ่งนะคะก็คือแคลกเกอร์ค่ะ คนกลุ่มนี้นะคะจะเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถคล้ายๆ กับแฮกเกอร์แต่มีความประสงค์ร้ายที่จะทำลายและสร้างความเสียหายให้แก่ผู้อื่นค่ะ คนกลุ่มนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ มีจุดประสงค์ในการก่อให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง หรือต้องการผลประโยชน์ทางการเมืองทำความเสียหายประเภทเปลี่ยนหน้าเว็บไซต์ขององค์กรต่าง ๆ ค่ะ